สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับ ผมตุกพิลมนะครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ i k i p e r System นะครับ ระบบเว็บไซต์อัจฉริยะออนไลน์นะครับ สอนการขายสินค้าผ่านวิดีโอนะครับ ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ ก็ในเว็บไซต์ จะมีทั้งวิดีโอนะครับ ที่เป็นวิดีโอสอนเรื่องของการใช้เทคนิคต่างๆนะครับ ที่รวบรวมเอาไว้นะครับ วันนี้ผมเองเนี่ยนะครับก็จะมาสอนนะครับ หรือมานำเสนอเทคนิคและก็วิธีเกี่ยวกับเรื่องของการทำลิงก์ในแฟนเพจ อ่า ลิงก์ในแฟนเพจคืออะไร เราเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าเวลาเราเข้าไปในเพจเนี่ย บางเพจจะมีรูปภาพ พอเราคลิกที่รูปภาพเสร็จแล้ว มันจะวิ่งตัวพอเราหลังจากเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ย จะเกิดเบราว์เซอร์เป็นเว็บไซต์ขึ้นมา หรือเป็นไลน์แอดขึ้นมาหรือเป็นไลน์นะครับซึ่ง หลาย ๆ คนนิยมใช้แบบนี้เพื่ออะไรหนึ่งก็คือบางคน ใช้เพื่อให้ลูกค้าติดต่อเลยโดยตรงแล้วก็เร็วนะครับ ดีกว่า เราไปโพสเป็นรูปภาพแล้ว ให้ลูกค้าคลิกตามลิงก์นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต่างกันยังไง เพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นที่คนที่สนใจอยากทำธุรกิจ หรือว่าอยากขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเขาไม่บางทีเขาไม่รู้ว่าจะคลิกลิงก์ตรงไหนถ้าเราทำลิงก์จากภาพแบบนี้เอาไว้ครับ เขาจะคลิกไปที่ภาพแล้วติดต่อเราได้เลยทันทีนะครับโอเค แต่ก่อนอื่นนะครับ เราจะต้องมีแฟนเพจนะครับนี่ก็คือแฟนเพจของผมนะครับมีแฟนเพจอ่ะอย่างที่เห็นเห็นรูปภาพนี้นะครับ อย่างรูปภาพอันนี้เนี่ยนะครับก็ก็เป็นรูปภาพที่ผมเวลาผมคลิกลิงก์อ่ะผมคลิกลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นลายขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นลายเป็นลายแอดขึ้นมา เราเขาเนี่ยสามารถที่จะแอด หรือว่าอ่าอย่างเงี้ยมันเป็นลิงก์แบบนี้ขึ้นมาในคอมใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยมันจะวิ่งนะครับ มันจะวิ่งเข้าไปในมือถือให้เราเลยทันที เดี๋ยวผมจะจะไปเปิดในมือถือให้ดูนะครับ ตอนนี้ แต่ว่าคราวนี้เนี่ยที่ทำในคอมให้ดูก่อนเพราะว่า เวลาที่เราเนี่ยนะครับจะทำการเขาเรียกว่าทำลิงก์แบบนี้เนี่ยคุณจะต้องทำในคอมเท่านั้น ไม่สามารถทำในมือถือได้นะครับไม่สามารถทำในมือถือได้ เพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับ โอเค คราวนี้เรามาดูวิธีนะครับ อ่ะ คราวนี้ผมลืมไป เวลาที่เราจะทำลิงก์เนี่ยนะครับ ให้เรา Copy ลิงก์หรือว่าเว็บไซต์นะครับ อ่ะ ผม Copy ลิงก์ ก็เปิดโน้ตเพจขึ้นมาแล้วก็เอาวางไว้ ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็พิมพ์พิมพ์เอาไว้ได้เลยนะครับ อ่ะ เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เอาไว้นะครับ อ่า หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ อ่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับ อันนี้จะเป็นเว็บเกี่ยวกับการสร้างสาขานะครับ อันนี้ก็จะเป็น Line แอดนะ โอเค คราวนี้พอผมได้นน้ตเพจผมทำเป็นนน้ตเพจเอาไว้แล้วนะครับ เพื่อจะได้สะดวกในการสอนนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมข้อความนะครับ ข้อความตรงนี้นะครับจะเป็นข้อความที่ประมาณ 5 บรรทัดนะครับ ก็ลองเขียนขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราให้เราใส่อ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันเลยว่าทํำยังไงนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราใส่ลิงก์ก็ copy ลิงก์นะครับแล้วไปที่ตรงนี้เลย ก็คือตรงที่เราโพสต์ทั่วไปเนี่ยนะครับ ตรงที่เราโพสต์ทั่วไปนะครับ เอาไปวางไว้แล้วรอ เห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้มาให้เรานะครับ คราวนี้เนี่ยรูปภาพเราไปเอามาจากไหน คราวนี้รูปภาพนะครับ รูปภาพคุณเองเนี่ยนะครับ จะต้องทำรูปภาพไว้ที่ขนาด1,200นะครับขนาดของรูปภาพนะครับ ขนาด ขนาดของรูปภาพที่จะใช้ อ่าทัที รูปภาพที่จะใช้นะครับก็คือ 1,200คูณคูณ คูณ6 685 นะครับ พิกเซล นะครับ พิกเซล อ่า พิกเซล แบบนี้นะครับอ่า เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีผลยังไงนะครับ มันก็จะทำให้รูปภาพเนี่ยออกมาพอดีนะครับ โอเค ผมก็เพิ่มรูปเข้าไปแล้ว คราวนี้เนี่ยนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับ ในส่วนของตรงนี้เเราสามารถเอาข้อความมาใส่ได้นะครับ เราจะใส่ข้อความขายสินค้าลงไปก็ได้ แต่ว่าเราจะไม่ใส่ลิงก์ลงไปแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปขอ Copy ข้อความมาก่อน สอนกันแบบนี้เลยนะครับ มันจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะครับ แล้วก็ทำให้ จะได้ทำให้ผิดอ่ะครั้นี้ผมก็ Copy ผมจะไป Copy ข้อความมาก่อน แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจะจะโพสต์ขายใช่ไหมครับ แต่ครั้นี้เดี๋ยวผมหาดูข้อความที่มันมีคำว่าคลิกที่ภาพ อ่า อย่างเนี้ยเราจะใช้คำนี้แทนนะครับ ใช้คำว่าคลิกที่ภาพเลย แบบนี้นะครับ คลิกที่ภาพเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ทักทักทักสิคะจักทักสิจา อะไรเงี้ยก็ได้ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใส่คำว่าอะไรอยู่ที่เราเลยครับอ่าเราจะใส่เป็นเดนิมพัสอันนี้คือทุกคนไปนึกเอานะอ่าเม็ดเดียว เอาอยู่ เอาอยู่ แบบนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ เราอาจจะใส่ข้อมูลลงไปนิดนึงอ่า เดี๋ยวผมหาข้อมูลมาใส่นิดนึงให้มันเท่ๆ นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ดีกว่า นี่ นะครับ ผมก็เอาไปใส่เลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตรงไหน ตรงนี้นะครับ ก็ใส่ข้างบนได้เลย แล้วก็เป็นฟักบางทีต้องใส่จุด เพราะว่าบางทีมันไม่ไม่ยอมเป็นฟักให้อ่า เห็นไหมครับ พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะ อันนี้เสร็จแล้ว รูปแนะนำให้ใส่รูปเดียวนะครับ เสร็จแล้วผมก็ อันนี้ข้างล่างตรงนี้ บางบางคนเนี่ยมีร้านค้านะครับ มีร้านค้า คุณสามารถเอาลิงก์ที่เป็นสินค้าเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับ คลิกใส่เข้าไปได้เลยนะครับ แต่อันนี้ผมไม่มีผมลบร้านค้าทิ้งไปแล้วนะครับ โอเค แล้วก็กดโพสครับปุ่มอ่าเห็นไหมคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับ รูปภาพที่เราเลือกมาเป็นรูปภาพที่ไม่ได้ขนาดเห็นไหมครับ เพราะรูปภาพที่มันไม่ใช่1,200 1,000 1,000 1,200คูณ600 กว่า มันก็จะไม่ ไม่ทำให้เรา คราวนี้ผมจะให้ดูถ้าเราใส่เป็นขนาดที่เป็นรูปภาพพอดีกับกับอ่าเดี๋ยวผมขอเอารูปนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมขอไปย่อนิดนึงนะครับ เอาไปย่อนิดนึงฟับอ่าหนึ่งสองอันนี้คือทำกันสดสดเลยนะครับ คูณหกสองหกสองแปดอ่า นะครับ เสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะเซฟละปึ๊บ เซฟไว้เป็นดีหนนึ่งงสอศูย์ศูนย์บวก หกสองแปดเอาไว้ในในไหนเอาไว้ในนี่ก็ได้โอเคนะครับ เป็นตัวอย่างแล้วกันอ่านะครับ ผมก็จะไปละผมเซฟภาพอันนี้เอาไว้เออผมก็เลือกเอาข้อความเมื่อกี้มาวางนะครับอ๋อลืมไปว่าเรายังเราอย่าพึ่งโทษทีเราจะไม่เราจะไม่สามารถเพิ่มรูปได้ก่อนนะครับ เราต้องเอาลิงก์ เราต้องเอาลิงก์ที่เรามีอยู่มาใส่ก่อนนะนะครับอย่าอย่าแอดรูปก่อน เพราะว่าถ้าแอดรูปก่อนเนี่ยลิงก์ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเลือกแอดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเอาลิงก์หรือเราก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มรูปได้เลยนะครับนี่นิมพัส หนึ่งเม็ดเดียวเอาอยู่หนึ่ง เอา หนึ่งเม็ดละกันใส่หนึ่งให้เขาหนึ่งเม็ดเอาอยู่ นี่ นะครับเดนิมพัดวันละหนึ่งเม็ดเอาอยู่ ฟึบอ่า นะครับ อ่าลองดู ลองดูนี่นะ ผมลองคลิกแล้วนะครับ รูปที่มันเป็น 1,200เห็นไหมครับ ถ้ารูปที่มันเป็น 1,200 คูณ6 628ใช่ไหมครับ ภาพมันจะออกมาพอดีแบบนี้เลย เวลาคลิกไปเนี่ยมันก็จะไปเลยนะครับ ที่ลิงก์ที่เรา เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเราจะใช้พวกเว็บอย่างเงี้ยครับ เราก็ใช้ได้นะ เราก็ไปเลือกเหมือนกันครับ เอาลิงก์เว็บไซต์มาใส่ก่อน เห็นไหมครับ แต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยบางทีเนี่ยตัวเว็บไซต์เองจะถูกดึงมาจากเว็บที่มีอยู่แล้ว นะครับจากเว็บที่เราทำเอาไว้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรกับกับกับของของเขานะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราจะใช้รูปอื่นก็ได้นะครับอ่าสมมุติผมจะใช้รูปไหนดีอ่ารูปรูปรูปผมไม่ได้ย่อขนาดไว้อ่ะไม่เป็นไร เอารูปไหนก็ได้เป็นรูปรองเนาะนะครับอย่างเงี้ยเราก็เลือกรูปภาพได้นะครับ ตัวตัวภาพเองเนี่ยก็จะถูกฟีดขึ้นมาแทนรูปภาพอันเมื่อกี้แทนนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับคือเราต้องไปทำรูปภาพอันเนี้ยให้อยู่ที่ไฟล์ขนาด 1000 อ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ ให้เป็น 1000 1200 120อ่ศ1200คูณ628 นะครับ ปึ๊บ เสร็จแล้วผมก็จะเซฟ อืม อืมหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อ่ะ ผมทำนี้กันนะครับ มันเร็ว เอาแบบเร็วนะ นะครับ ผมก็มาเลือกเป็นหนึ่งสองศูนย์ศูนย์อยู่ไหนหนึ่งสองหนึ่งอ่า อันนี้นะครับ ผมก็ไม่เอาอันนี้ ผมก็จะคลิกออก ถ้าเราไม่ใช้ เราไม่ใช้อันนี้ใช่ไหมครับ เราก็คลิกออกได้เลยอ่านะครับ แล้วเราก็อาจจะใส่ข้อมูลลงไปอ่าสมมติเราใส่ข้อมูลแล้วเรียบร้อย ตรงนี้เราก็คลิกเปลี่ยนอะไรได้ ได้ ได้หมดเลยนะครับ จะคลิกเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็ได้ แล้วเราก็เลิกโพสดู อ่าเห็นไหมครับ รูปภาพก็จะมาเต็มมีพวกข้อมูลเว็บไซต์ มีอะไรเงี้ยดึงขึ้นมาอัตโนมัติเหมือนกัน นะครับ โอเค นะครับ ก็ ก็ลอง ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับ ลิงก์แบบนี้เพราะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนุกสนานกับการทำแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้งานได้กับกับทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลิงก์แชร์ภาพโอเคไหมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ